รายวิชาเพศศึกษารอบด้าน บทที่ 2 พัฒนาการทางเพศ การตั้งครรภ์และการคุมกำเนิด สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ ประชาชนต้องมีความรู้ความเข้าใจว่า คนทุกคนนั้นมีสิทธิโดยพื้นฐานของความเป็นคน ที่จะมีอนามัยเจริญพันธุ์ที่ดี หรือจะเรียกว่า สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์คือสิทธิมนุษยชน reproductive rights are human rights ก็ไม่ผิดอะไรหากประชาชนทั้งหญิงและชายจะเกิดความเข้าใจว่า อนามัยเจริญพันธุ์ส่งผลต่อสุขภาพองค์รวมของตนเอง และรู้ว่า ตนมีสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์อะไรบ้าง กฎหมาย นโยบาย และมาตรการต่างๆ ที่จะเป็นบริการสำหรับประชาชนก็จะมีความเป็นรูปธรรมที่เข้มแข็ง สนองตอบต่อสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ก็หมายถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคน ในการตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง อย่างมีความรับผิดชอบ ในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์และการมีลูก ว่าจะมีหรือไม่มี จะมีกี่คนและจะมีเมื่อไหร่ โดยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งมีวิธีการที่เข้าถึงได้เป็นที่ยอมรับและมีคุณภาพค่ะ อืมแล้วใครเป็นคนกำหนดแนวทางในเรื่องเหล่านี้ล่ะครับ ในการประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องประชากรและการพัฒนาที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์เมื่อปีพุทธศักราช 2537 รัฐบาล 179 ประเทศรวมถึงไทย ได้ให้การรับรองคำนิยาม คำว่าสิทธิทางเพศ และสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ไว้แล้วค่ะ ในระดับนานาชาติได้พูดกันมานานแล้วว่า สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเรื่องเพศและการเจริญพันธุ์นั้น ประกอบไปด้วยสิทธิมนุษยชนรวมกันอย่างน้อย 12 ข้อคือ 1. สิทธิในชีวิต คือต้องไม่มีการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย ไม่มีผู้หญิงที่ต้องท้องทั้งที่อายุน้อยเกินไปมากเกินไป หรือตั้งท้องถี่จนเกินไป เวลาที่พูดถึงการทำแท้ง คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงคำว่าทำแท้งเสรี ทั้งที่จริงแล้วไม่มีประเทศไหนในโลก ยอมให้มีการทำแท้งเสรีค่ะ แต่เรากำลังพูดถึงการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย ซึ่งนั่นหมายถึง บริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์สำหรับผู้หญิงที่ปลอดภัย และมีมาตรฐาน โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้นพอเป็นแบบนี้ สิทธิทางเพศ และสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ ก็จะช่วยป้องกันปัญหาท้องไม่พร้อม การทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย และผลกระทบที่จะตามมา ซึ่งเราคงไม่อยากให้เรื่องแบบนี้ เกิดขึ้นกับลูกหลาน หรือญาติพี่น้องของเราอย่างแน่นอนใช่ไหมคะ 2. สิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัย โดยทั้งหญิงและชายต้องเลือกได้ว่าจะมีเพศสัมพันธ์หรือไม่มี มีกับใคร มีอย่างไร เป็นการมีเพศสัมพันธ์แบบที่จะนำไปสู่การมีลูกหรือไม่มีลูก ต้องไม่ถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ แม้แต่การบังคับโดยคู่ครองของตนเอง การไม่ถูกบังคับให้ท้อง การไม่ถูกบังคับให้ทำแท้ง และการไม่ถูกบังคับให้ทำหมัน 3. สิทธิในความเสมอภาคและไม่ถูกเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ ซึ่งกินความไปถึงโอกาสที่เท่าเทียมในการศึกษา การทำงาน การไม่ถูกไล่ออกจากงานเพราะตั้งท้อง การไม่ต้องขออนุญาตสามีหรือภรรยาถ้าอยากคุมกำเนิดหรือทำหมัน การแบ่งงานกันทำได้โดยไม่ต้องแยกว่างานของผู้ชายงานของผู้หญิง 4. สิทธิในความเป็นส่วนตัว คือการบริการดูแลเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ทั้งหมดนั้น ต้องเคารพความเป็นส่วนตัว และการตัดสินใจของผู้รับบริการ ทั้งเรื่องการคุมกำเนิดและการทำแท้ง รวมทั้งการรักษาความลับของผู้รับบริการด้วย ที่สำคัญที่สุด ข้อมูลสุขภาพทางเพศของผู้รับบริการที่เป็นวัยรุ่น ต้องถือเป็นข้อมูลส่วนตัวที่ห้ามเปิดเผยต่อผู้อื่น 5. สิทธิในเสรีภาพแห่งความคิด มีความหมายว่า ทุกคนมีเสรีภาพในการคิดและการแสดงความคิดเกี่ยวกับชีวิตในด้านเพศและอนามัยเจริญพันธุ์อย่างเป็นอิสระจากการถูกบีบบังคับทางความคิด ระบบความเชื่อและศาสนา ผู้ให้บริการเองไม่ว่าจะเป็นแพทย์หรือพยาบาลต่างก็เป็นคนคนหนึ่ง ดังนั้นจึงมีสิทธิที่จะปฏิเสธการให้บริการที่ขัดแย้งกับความคิดความเชื่อของตนเอง แต่ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินเสี่ยงต่อชีวิต 6. สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารและการศึกษา สิทธิข้อนี้หมายความว่าทุกคนโดยเฉพาะผู้ชายต้องได้รับการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมให้มีความรับผิดชอบในพฤติกรรมทางเพศของตน เด็กและวัยรุ่นต้องได้รับข้อมูลที่เหมาะสมตามวัย ที่สำคัญแม่วัยรุ่นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษจากครอบครัว ชุมชน และรัฐ สิทธิในการเลือกว่าจะแต่งงานหรือไม่ และสิทธิในการสร้างครอบครัวของตนเอง นั่นคือคนทุกคนมีสิทธิที่จะไม่ถูกบังคับให้แต่งงาน คนทุกคนมีสิทธิที่จะไม่บังคับให้ใช้ชีวิตคู่กับคนที่ไม่ต้องการ และบุคคลที่มีความพร้อมและความรับผิดชอบควรมีอิสระในการตัดสินใจแต่งงานหรืออยู่กินกัน สิทธิในการตัดสินใจว่าจะมีบุตรหรือไม่และจะมีเมื่อใด หมายความว่าคนทุกคนมีสิทธิที่จะตัดสินใจอย่างเป็นอิสระว่าจะมีลูกหรือไม่ เว้นระยะห่างอย่างไรเป็นสิทธิของตนซึ่งไม่จำเป็นต้องขออนุญาตจากคู่สมรสก่อนรับบริการวางแผนครอบครัว ประเด็นสำคัญอยู่ตรงการตัดสินใจอย่างเป็นอิสระ และมีความรับผิดชอบ คือกุญแจสำคัญ และถือเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องดูแลด้านสวัสดิการ วางแผนครอบครัว ทธิที่จะได้รับการดูแลรักษาและการป้องกันสุขภาพ นั่นคือ คนทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับบริการสุขภาพด้านเพศ และอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ได้มาตรฐานสูงสุด เพื่อให้มีชีวิตด้านเพศ และการเจริญพันธุ์ที่ปลอดภัย มีความพึงพอใจ 10. สิทธิในการได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และไม่ถูกบีบบังคับให้เข้าร่วมการทดลอง โดยบุคคลต้องได้รับประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ที่จะช่วยให้มีสุขภาพดี ไม่ตกอยู่ในอันตราย หรือได้รับผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพและชีวิต 11. สิทธิในเสรีภาพในการชุมนุมและการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยบุคคลมีสิทธิในการชุมนุมอย่างสงบ มีสิทธิในการร่วมกลุ่มที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อรณรงค์ด้านสุขภาพทางเพศ และอนามัยจุลนพันธ์และการหาหนทางให้เรื่องสิทธิและสุขภาพทางเพศ และอนามัยจุลนพันธ์เป็นวาระแห่งชาติิบสิทธิในการปลอดจากการถูกทารุณกรรม และการปฏิบัติมิชอบได้แก่ คนทุกคนมีสิทธิที่จะไม่ถูกล่วงละเมิดทั้งทางกายและใจ ไม่ว่าจะจากคู่ของตนหรือคนอื่น มีสิทธิที่จะไม่ถูกบีบบังคับให้มีความสัมพันธ์ทางเพศ และความสัมพันธ์ในระหว่างคู่สมรสต้องอยู่บนฐานของความเสมอภาค เสรีภาพ และความเคารพซึ่งกันและกัน เป้าหมายใหญ่ของการคุ้มครองสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์คือ การที่คนทุกคนสามารถมีชีวิตด้านเพศที่มีความสุข และไม่อยู่ในความเสี่ยง หรือความรุนแรง และไม่ถูกบังคับ ไม่ต้องหวาดกลัวว่าจะท้องหรือติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมถึงสามารถกำหนดเรื่องการมีลูกของตนเองได้ว่าจะมีเมื่อไหร่ คนสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์จึงเป็นเหมือนกรอบในการทำงานของรัฐเพื่อมุ่งสู่การมีสุขภาพทางเพศและการเจริญพันธุ์ที่ดีของประชาชนนั่นเอง